สวัสดีค่ะทุกคน สบายดีนะคะ มาพบกันนะคะ ในรายการ Special Talks นะคะขอ Detox นะคะ ก่อนเข้ารายการใครสนใจนะคะ ก็เป็น Detox นะ ตัวนี้เป็นตัว Extra เป็นแบบ Nano นะคะ ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว Detox ในตัวแล้วก็มีแร่ธาตุทั้งหมดที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะ ได้ธาตุสำคัญที่ที่ร่างกายต้องการนะคะ ใช้ประมาณที่ 2 ml นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะสิ่งที่แพรดี้จะมาคุยให้ฟังหัวข้อที่จะคุยในวันนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นกับกรรมพันธุ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อเรื่องเนื้อหานะคะ วันนี้ไม่ได้ตอบคำถามใด ๆนะคะ แต่ว่าจะมาแจ้งให้ทราบก่อนนะคะ มีหลายคนนะคะไม่ใช่มีหลายคน ใครที่เข้า YouTube ใครที่สมัคร YouTube Member ไม่ได้นะคะ วันที่ 18 ธันวานะคะแพรรี่จาราคุยสนทนาเปิดรู้ออนไลน์ทางซูมนะคะ วันที่ 18 ธันวา ใครสนใจก็ติดต่อแพรรี่เข้ามาได้นะคะ อันนี้มีค่าใช้จ่ายนะก็คือว่าคนละ 500 บาทนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อแพรรี่ที่ไลน์ส่วนตัวได้นะคะ เป็น Green Health Green Energy 101 นะคะ G R W E N H E N E R G Y 101 นะคะ หรือว่าที่ Line Official ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะ ก็จะมีนะคะ ใครสนใจนะก็ติดต่อมาได้เป็นการคุยทางซูมนะคะ ทุกคนได้เห็นหน้าเห็นตากัน แต่ว่าในขณะที่คุยกันก็ขอให้มีการเคารพกันด้วยนะคะ แล้วก็ใครที่จะเข้ามาฟังซูม สนทนาผ่านทางซูมวันที่ 18 ธันวาคมนี้นะคะยังไงแพรรี่ก็แนะนำว่าให้ดูวิดีโอของแพรรี่กำเนิดโลกกำเนิดเรามาก่อนนะคะหรือไม่ก็ถ้ามีถ้าได้ดูมาแล้วก็ได้ดูวิดีโออื่นไล่ๆมา ก็ยิ่งจะดีเลยนะคะ จะได้มีความรู้ขยายกว้างขึ้นไปมากๆด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็สำหรับคนที่อยู่วันที่ 28 ธันวาคมนะคะ ใกล้สิ้นปีพอดีแพรรี่จะมีกรุ๊ป private group session นะคะ ยังไม่ทราบว่าจะมีกี่คนนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะ ใครที่อยู่หัวหินหรืออยู่ใกล้เคียง หรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะใครสนใจนะ เป็นกลุ่ม private session นะคะ ที่หัวหินก็ติดต่อแพรรี่มาได้นะคะ เป็นหนึ่งวันนะแพรรี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะ ใครสนใจก็ทักมาได้ อ่า ทีนี้เราจะมาคุยในส่วนเรื่องของการตื่นรู้ของเรานะคะ ทุกคน เรื่องของประสบการณ์ของการตื่นรู้ หลายๆ คนเรียกตัวเรียกตัวเองเข้าใจตัวเองนะคะว่าตัวเองได้เริ่มมีการตื่นรู้นะคะ ทีนี้ในการตื่นรู้ว่าตัวเองได้ถามตัวเองจริงๆไหมว่า เราตื่นรู้ว่าจริงๆ แค่ไหนเราตื่นรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะ รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา เรารู้ว่าเราคือแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเราคือแอดมาแล้วก็มารันบอดี้นี้ของเรานะคะ เรารู้ว่าเราสามารถจะเดินทางไปยังมิติต่างๆได้นะคะ แล้วก็เรารู้ว่าเราคือพระผู้สร้างนะคะ พระผู้ร่วมสร้างซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยสร้างสรรค์นะคะด้วยความรักและเคารพในทุกสรรพสิ่งนะคะ อันนี้คือเป็นเรื่องของการตื่นรู้จริง ๆ ส่วนการที่เรารู้ว่า ต่างดาว ต่างมิติมีจริงนะคะ รู้ว่าคลาสสิฟายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีการควบคุมระบบต่างๆ อยู่บนโลกนี้ อันนั้นแพรรี่จะขออนุญาตนะคะ บอกว่าเออมันไม่ได้เป็น มันไม่ได้เป็นเรื่องในเรื่องของการตื่นรู้นะคะในโซนของแฟรี่นะคะตรงนั้นนะมันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราได้มีการตื่นรู้นะคะ แต่ว่าในความรู้ตรงนั้นนะคะ ลองถามตัวเองว่า ในวันที่ตัวเองจะต้องทิ้งร่างกายนี้เอาไว้บนโลกใบนี้นะคะ ทุกคนพอถึงเวลาเพราะยังไงแล้วเราทุกคนก็จะต้องทิ้งร่างกายนี้ไว้บนโลกพอถึงเวลาจริง ๆ แล้วอะความรู้เรื่องต่างดาวเหล่านั้นน่ะมันช่วยให้เราเนี่ย สามารถจะไม่ต้องกลับมาเกิดยังโลกใบนี้ได้ไหม ความรู้เรื่องที่บอกว่า classify ต่างๆ เขาควบคุมระบบตรงนี้ของโลกเราเอาไว้ มันสามารถจะช่วยเราได้หรือเปล่าในการที่จะกลับไปหาซอร์สหรือช่วยเราที่จะต้องไม่กลับมาเกิดยังโลกใบนี้อีกได้หรือเปล่า อันนี้แพรรี่ฝากถามแล้วฝากให้ทุกคนคิดด้วยนะคะสำหรับเป็นประโยชน์สำหรับตัวของทุกคนเองนั่นเองนะคะสำหรับ คำว่าตื่นรู้เนี่ยนะคะ ไม่ว่าเราจะตื่นมากน้อยแค่ไหน ใครจะให้คำจำกัดความตัวเองไว้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็ตามนะคะ แต่ว่าในเรื่องของการตื่นรู้ว่าถามว่าเราช่วยตัว เรา เองได้หรือยังถ้าเกิดว่าเราต้องทิ้งร่างกายเราไป ทั้งแบบที่มีเวลา เตรียมตัวและแบบที่ไม่มีเวลาเตรียมตัว เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะต้องทิ้งร่างกายนี้ไว้ ไม่ว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นนะคะ แต่ว่าคนที่ได้มีการตื่นรู้เข้ามาสู่เส้นทางของการตื่นรู้ นั่นหมายความว่าเราเองสามารถจะช่วยตัวเราเองไม่ต้องกลับมาเกิดยังโลกใบนี้ โดยที่จะ จํอะไร ไม่ได้อีกหรือเปล่า อันนั้นนะคะจะเป็นตัววัดนะคะ แล้วเรารู้วิธีหรืออยังว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะช่วยตัวเราเองไม่ให้ต้องกลับมาเกิดยังโลกใบนี้อีกอะ่ะเราจะต้องทํำยังไง เราได้มีตัวมีการเตรียมตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ในโลกเราอาจจะมีสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเข้ามานะคะ เพื่อให้ ให้เราได้ไปสนใจนะคะ ให้เราไปได้ไปโฟกัสตรงจุดนั้นจุดนี้ บางเรื่องมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการบันเทิงบางเรื่องก็เป็นความรู้เป็นวิชาการอะไรต่าง ๆ แต่ถามว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นอะ เราสามารถเอาติดตัวเราไปได้ไหมตอนที่เราจากโลกนี้ไปจริง ๆนะคะ เพราะว่าในในโมเมนต์ที่เราจะจากโลกไปจริง ๆนะคะ ความรู้เรื่องต่างดาว ความรู้เรื่องคลาสสิฟายความรู้เรื่องภายนิวแกลนของเรานะคะมีฟลูออไรด์อยู่อะไรต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้สามารถช่วยเราให้กลับไปยังซอสได้นะคะ ทุกคนไม่ได้สามารถช่วยให้เราไม่ต้องกลับมาโลกนี้อีกได้ การที่เราจะรู้แล้วก็ช่วยตัวเองได้นั่นคือคุณจะต้องเดินทางเป็น คุณจะต้องรู้วิธีการที่จะทำให้เราเองเนี่ย ไปในสิไปในโลกหรือไปกลับไปหาซอสได้ เราต้องรู้วิธีการเราต้องรู้หนทางวิธีการเดินทางนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโลกเราเนี่ยเรามีตั้งหลายประเทศในโลกใบนี้ถูกไหมคะ แล้วเราทุกคนก็รู้ด้วยว่า ในโลกใบนี้ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็เหมือนกับว่าพอเราเข้าใจว่าพอเรามีการตื่นรู้ใช่ไหมคะ ว่าในจักรวาลนี้ไม่ได้มีดาวของเราเป็นเพียงดาวเดียวแต่มีอีกหลายๆล้านดาวเป็นพันล้านดาวถูกไหมเรารู้ตรงนี้ทีนี้พอเรารู้แล้วเราถามว่าแล้วเราจะเดินทางไปได้ยังไง เราจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังดาวต่างๆ ไปยังมิติต่างๆ ไปยังดิเมนชันต่างๆ ได้ยังไงไอ้ตรงนี้ได้เคยถามตัวเองไหมคะเหมือนเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ว่ามีตั้งหลายประเทศ แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้ เรารู้หรือยังว่าเราจะต้องเดินทางไปยังไง บางคนบอกว่าโอเค เรารู้แล้วต้องมีการเตรียมเอกสารนั่นนี่นู่นนะคะ อันนั้นก็คือโอเคนั้นได้มีการเตรียมตัวถูกไหมแต่นี่คือเป็นการเตรียมตัวในระดับทางกายภาพ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องสูญเสียร่างกายนี้ไปจริง ๆ นั่นคือการ เดินทางจริงๆอ่ะมันเริ่มขึ้นแล้วนะคะ ได้มีการออกเดินทางจริง ๆ ความรู้ต่างๆที่เรามีเอาไว้ที่เราได้สะสมเอาไว้อ่ะมันสามารถที่จะส่งตัวเราเนี่ยไม่ต้องกลับมาเกิดใบโลกนี้ บนโลกใบนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้นี้หรือเปล่านะคะ ลองถามตัวเองด้วยนะคะเราหลาย ๆ คนอยู่บนโลกนี้นะคะ หลายๆ คนก็คือมีญาติพี่น้องมีครอบครัวเนี่ยแพรที่เข้าใจมาก ๆ เข้าใจอย่างที่สุดเพราะเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันเราก็อยู่ในพลังงานโลกอันเดียวกันนะคะ หลายหลายคนมีปัญหาต่างๆนานานานาปัญหาแหละ เพราะว่าเป็นปัญหาที่มันถูกสร้างกันไว้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตนี้ชีวิตไหนนะคะบางคนก็แก้ได้บ้าง แก้ไม่ได้บ้างอยู่กับปัญหาบ้างปัญหาสุขภาพปัญหานู่นนี่นั่นบ้างนะคะ มันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าในขณะนี้เราทุกคนที่อยู่บนโลกนี้เรามีปัญหา ถูกไหมเราอยู่กับปัญหา เราอยู่กับพลังงาน ซึ่งเรา มันก็คือ มีทั้งลบ ทั้งบวกเนี่ยมันก็คือ การที่เรามีพลังงานทั้งลบ ทั้งบวกนั่นแหละ มันเป็นพลังงานที่ดึงเราไว้ ยึดเราไว้ให้อยู่กับโลกไปนี้ ไม่ให้เราไปไหนนะคะ ทีนี้อย่างคนที่มีเรื่องของปัญหาสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่หรือปัญหาอะไรที่มันหนักๆเนี่ยนะ เพราะเราไป เราเรายังไม่เข้าใจถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอเรายังไม่เข้าใจในถึงจุดนั้นอะเรายังไม่ไปต้องเราไม่ต้องไปโฟกัสในจุดที่เรามีปัญหา ทุกคนต้องสามารถ ทุกคนให้เปลี่ยนวิธีการคิดแพรลี่แนะนำว่าควรจะเปลี่ยนวิธีการคิด แทนที่จะไปโฟกัสเรื่องของปัญหาโฟกัสว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดี ทุกคนเข้าใจไหมคะ คือ เวลาเรามีปัญหาเวลาเราเจ็บปวด เราจะไปโฟกัสในจุดนั้นเราจะไปโฟกัสว่าทำไมคนนั้นพูดกับเราแบบนั้น ทำไมคนนี้พูดกับเราแบบนี้ ทำไมอะไรแบบนั้นทำไมแบบนี้ทำไมเราทำอย่างนั้นได้ทำไมเราทำแบบนี้ไม่ได้ ทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ อะไรประมาณแบบนี้นะคะ ทีนี้เปลี่ยนจากจุดโฟกัสตรงนี้เรามาคิดถามตั้งคำถามใหม่ว่า แล้วเราจะแก้ปัญหากับตรงนั้นยังไงดีนะคะ ให้คิดตั้งให้คิดตั้งคำถามว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไงดี เมื่อเราคิดตั้งคำถามว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไงดี นั่นคือคำตอบมันจะมา แต่ถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัส เรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพ ปัญหานั้นมันก็จะขยายก็มันก็เหมือนกับพลังงานของซอสบอกว่าเอายูต้องการเรื่องนี้ใช่ไหม เราก็จะแมนิเฟสให้มันปรากฏขึ้นมาในชีวิตของยูฉะนั้นแล้วมันก็จะวนลูปวนไปอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้แพรรี่ฝากไว้ให้คิดนะคะ ไม่ว่าตอนนี้นะคะ ใครจะมีสุขภาพดี หรือมีปัญหาสุขภาพก็แล้วแต่นะคะ แต่ขอทุกคนรู้ไว้เลยว่า ในที่สุดแล้วทุกคนก็คือต้องทิ้งร่างกายนี้ไว้นะคะ ไม่สามารถเอาบอดี้นี้ไปได้ฉะนั้นแล้วในวันนี้เราทำตัวเองให้มีความสุขแล้วหรือยัง เราอยู่ยังไงให้มีความสุขไปหาหนทาง ส่งคำถามออกไปนะคะ แล้วเราจะมีความสุขอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงในในสถานการณ์แบบนี้ในร่างกายแบบนี้ในปัญหาสุขภาพแบบนี้ ให้ถามตัวเองออกไปว่าแล้วเราจะมีความสุขกับมันได้ยังไงนะคะ อันนี้แพรรี่ฝากไปให้ทุกคนนะคะ ได้คิดนะ แล้วก็คือได้ได้ฝึกฝนนะ เราเองเป็นโคครีเอเตอร์นะคะ เราเองก็คือ เป็นพระผู้สร้างนะจริงๆแล้วเรามีระบบอะไรต่างๆ เรามีเขาเรียกอะไรเป็นอัจฉริยะนั่นเองนะคะไอ้ความกลัวความอะไรต่างๆ ที่มันครอบงำของเราไว้น่ะนะคะ เราจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจ คือถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องความตายยังไงแล้วเราทุกคนก็ต้องทิ้งบอดี้นี้ไว้ยังไง แล้วเราทุกคนก็ต้องตายถูกไหมฉะนั้นแล้วเราจะโมเมนต์แบบเนี้ย เราจะบอกตัวเราเองได้ยังไงว่า เราจะอยู่อย่างความสุขจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายชีวิตของเราได้ยังไง ไม่ว่าเราจะมีปัญหาสุขภาพหรือไม่ก็ตามสุดท้ายทุกคนต้องทิ้งชีวิตไว้หมดเลยนะคะ ทิ้งร่างกายนี้ไว้อันหน้าก็คือไปมีประสบการณ์ใหม่ร่างใหม่นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าโอเค เราไม่ได้กลัวตายไม่ได้อะไรนะคะ อันนี้แพทย์ก็เข้าใจแล้วเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่อยากจะฝากบอกไว้ว่า การรู้แบบทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงนะมันต่างกันนะคะ คือเราเราอาจจะเข้าใจว่าโอเคเรามี ความรู้นะเรารู้เรื่องประสบการณ์ของการตื่นรู้เรารู้รุ่นนี่นั่นนะคะ แต่พอประสบการณ์จริงมันมาเนี่ยภาวะตรงนั้นน่ะนะคะไอสิ่งที่เรารู้รู้แล้วเราคิดว่าเราเข้าใจแต่พอเรามาเจอวิธีการปฏิบัติจริง ๆ แล้วอ่ะมันต่างกันนะคะมันต่างค่อนข้างมากเลย ฉะนั้นนะพาที่ถึงอย่างแนะนำว่า ทุกคนควรจะได้มีการเตรียมตัวตัวเองเสมอนะคะตอนนี้คืออคือไม่ใช่ว่าเราช่วยได้แต่ตัวเราเองนะคะเราสามารถจะช่วยได้คนรอบๆข้างเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างมีอย่างมีคนที่เข้ามาในงานเวิร์กช็อปของแพรลี่นะคะ ก็คือมีคนรู้จักเพื่อนเสียชีวิตอย่างน้อยแล้วก็รู้ว่าวิธีที่เราจะช่วยเพื่อนเขาเนี่ยนะคะเราจะช่วยได้ยังไง เราช่วยในในภาวะที่เรารู้นะคะ เพราะสุดท้ายเราทุกคนต้องเดินบนเส้นทางนี้นะคะ ยังไงแล้วสิ่งต่างๆ สิ่งบันเทิงในโลกเราเนี่ยนะคะ เรารู้ได้เราสนุกได้เราบันเทิงได้ แต่พอสุดท้ายจริงๆ แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้น หรือว่าความเชื่อเสร็จเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้เราตื่นรู้แล้วก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ได้นะคะ มันมีแต่ มันมีแต่ จิตในเรื่องของการตื่นรู้จริงๆว่าตัวตนของเราที่แท้จริงนะเป็นใครนะคะเราเรารู้วิธีกลับบ้าน เรารู้วิธีการเชื่อมต่อนั่นก็คือการออกเจอร์นี่นะคะทุกคน และมีการเตรียมตัวให้ตัวเองออกเดินทางด้วยนะคะ อันนี้นะใครสนใจก็ไปคอร์สออนไลน์นะคะ ใครสนใจ ใครสนใจก็เตรียมตัวตัวเองไว้ก่อนนะไม่ได้พูดแบบนี้ว่าทุกคนพอเรียนรู้ตรงนี้แล้วปุ๊บตัวเองทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนั้นนะคะ คือเราไม่รู้ไง บอดี้เนี่ยไม่รู้ไงว่าถึงเวลาของเราอะไรเมื่อไหร่ เพราะว่าเป็นเรื่องของพลังงานอะไรทั้งหมดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องถึงเวลาต้องไปจริง เราจะต้องสามารถช่วยตัวเราเองได้นะคะในเมื่อเราสามารถช่วยตัวเราเองได้ เราสามารถช่วยครอบครัวเรา ให้อุ่นใจเราจะได้สบายใจอะไรด้วยนะคะ แล้วสามารถช่วยคนที่เรารักเราเป็นห่วงเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่แพรรี่บอกไว้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะ กับกรรมพันธุ์เกี่ยวข้องกันยังไงนะคะ สิ่งที่แพรรี่กำลังจะพูดนี่คือเป็นการพูดจากประสบการณ์ของแพรรี่นะคะทีนี้ประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่องของการตื่นรู้นะมันก็เหมือนเป็นสเต็ปของการของมีการมีประส บการณ์ของแพรรี่นะคะว่า เริ่มต้นจากการที่ได้มีการฝึกฝนนะคะในเส้นทางของการตื่นรู้ทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าการประสบการณ์ตรงนั้นแหละ ทุกคนจะทำให้เกิดความมั่นใจ และทุกคนจะรู้ด้วยตัวเองว่า เราจะต้องทำอะไร เราจะได้คำตอบในสิ่งที่เราถามออกไปนั้นได้ยังไงนะคะ ทีนี้ในการที่ก่อนที่เราจะได้มีประสบการณ์ตรง ทุกคนก็ต้องมีวินัยก็ต้องมีมีฝึกมีการฝึกฝนในการทำ มีคนถามหลายคนนะคะว่าต้องทํำยังไง ซึ่งแพรรี่ก็พูดแล้วพูดอีกนะแพรรี่บอกได้เลยประเด็นก็คือว่า ราะหนทางมันไม่ได้มีอะไร มันไม่ได้ซับซ้อน ทุกคนต้องการเหมือนเทคนิคอะไรยากๆหรอ ซึ่งในการทำของแพรรี่มันไม่ได้มีเทคนิคอะไรยากเลย แพรรี่ก็ทำเหมือนที่บอกทุกคนเสมอ ก็คือการออกเจอร์นี่ การส่งฮิลการเชื่อมต่อกับฮิลแล้วก็คือมาดูรายการของแพรรี่นะคะ แล้วก็ฝึกแล้วค่อยวางความกลัวแล้วไม่ขอให้ขอให้มาสเตอร์บีอิงต่างๆ เข้ามาช่วยเอา secondary implant ออกให้ นั่นคือเป็นกระบวนการทั้งหมดนะคะในการออกเจอร์นี่ก็คือ มี วิดีโอมากมายนะคะ ที่แพรลี่โหลดไปให้ทางทาง YouTube ของแพรลี่นะคะ ก็สามารถเข้าไปฟังและออกเทอร์นี่แบบนั้นได้เลยนะคะ ขั้นตอนมันมีมัน มี แค่อย่างนั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ แต่ว่ามันมีแค่นี้แพรลี่ก็ตอบไปหลาย ๆ ครั้งหลายคน ถามเข้ามานะคะ คำถามนี้ นะ ตอบเข้าไปแล้วแต่ด้วย ในหลายๆ คำถามอะแพรรี่จริงๆ แล้วแพรรี่ตอบทุกคำถามนะ แต่คนจะไม่ได้ยินคำตอบทุกคน การที่คนไม่ได้ยินคำตอบ เพราะมันมีอินแพลนเพราะมันมีความกลัวเป็นตัวกั้นอยู่ฉะนั้นแล้วใน แพรรี่ถึงบอกว่า ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอหลายๆวิดีโอของแพรรี่ในการฟังครั้งแรกนะคะ กับฟังครั้งที่2ครั้งที่3อาการรู้ของเรามันจะแตกต่างกัน ทีนี้กลับมาที่เรื่องของประสบการณ์ในการตื่นรู้หรือเรื่องราวของการรู้ทั้งหลายเนี่ยนะคะ นั่นก็หมายความว่า พอเราฝึกระวังความกลัวเราควบคุมความกลัวของเราได้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะ ประสบการณ์ต่างๆ ก็จะทยอยเข้ามาเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่มีการออกเจอร์นี่กันที่โรงแรมนะคะก็มีหลายคนนะได้มีประสบการณ์ ได้มีประสบการณ์ดีๆกันนะคะ ทุกอย่างมันก็คือมันก็คืออยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละคนนะคะ แล้วก็ถ้าได้มีการฝึกฝนอะไรต่างๆ อย่างเงี้ยประสบการณ์ต่างๆประสบการณ์ตรงต่างๆ ก็จะมานะคะแต่ในการออกเจอร์นี่ทุกครั้งนะคะทุกคนในการออกเจอร์นี่ทุกครั้งทุกคนจะได้มีประสบการณ์เห็นสัมผัสอะไรต่างๆ แต่การเห็นและการสัมผัสต่างๆ นั้นเกิดขึ้นที่แอดมาแต่บอดี้เนี้ย คือด้วยบอดี้เนี่ย บอดี้นี่คือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆเครื่องหนึ่งเนี่ยถูกไหมคะการ การประมวลผล การประมวลภาพต่างๆ ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการอัปเดตนะ ไม่ได้มีการอัปเดตบอดี้นี้เซลล์หรือ d เอต่างๆ ของเราแล้วเนี่ย เราก็ทำให้เราไม่เชื่อว่าเราได้มีประสบการณ์ไปเห็นไปเจอนู่นเจอนี่เจอเพื่อนเจออะไรที่ที่ดาวไหนดาวไหนนะคะ อันนี้ก็คือทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่เห็นไม่มีประสบการณ์ทุกคนบางคนปฏิเสธ ไม่เห็นค่ะไม่เจออะไรเลยค่ะไม่อะไรเลยจริงๆ แล้วแอดมาเห็นหมดนะคะบันทึกทุกอย่างอยู่ที่ Torridal Energy อยู่ที่แอดมาตัวตนที่แท้จริงของเรา โอเคอันนั้นคือพอเราได้มีการรู้ได้มีการออกเจอร์นี่อะไรแล้วเนี่ยนะคะการเรียนรู้ต่างๆที่ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง มันจะค่อย ๆเกิดขึ้นตามจังหวะและเวลาของแต่ละคนนะคะ อย่างวันนี้เรื่องที่แพรรี่จะพูดก็คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นกับกรรมพันธุ์เกี่ยวกันอย่างไรอันนี้จริงๆแล้วแพรรี่ต้องแพรรี่ต้องช็อตโน้ตไว้เลย เพราะว่า ครั้งนี้ก็จะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็ how to put it นะคะก็คือว่าจะจะเอาเรื่องราวต่าง ๆ มาพูดยังไง ให้มันได้เข้าใจให้มันฟังแล้วมันฟังดูง่าย ๆนะคะ ซึ่งใครใคร ใครที่กำลังจะฟังนะหรือถ้าฟังแล้วครั้งนี้ที่พูดเนี่ยของแพรลี่เนี่ยยังไม่เข้าใจนะแพรลี่แนะนำนะคะให้ไปให้ไปฟังย้อนไปฟังเรื่องของเราคือพลังงานนะคะแล้วก็ย้อนไปฟังเรื่องของแอดมาเอ่อแอดมาเหมือนกล้อง360 องศานะคะเอาละทีเนี้ยแพรลี่ก็จะพูดให้ฟังว่าเราทุกคนคือพลังงานนะเราทุกคนเป็นพลังงานทั้งหมดรูปร่างต่างๆผิวพรรณของเราหน้าตาของเราก็เห็นเป็นกายเนื้อ จับแล้วคือมันไม่ทะลุเนี่ยนะคะแต่เบื้องหลังทั้งหมดที่เป็นซัพพอร์ตกายเนื้อทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็คือพลังงาน ทีนี้พลังงานต่างๆนะคะทุกคนการที่เราจะไปสัมผัสไปเห็นเนี่ยด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้มีการฝึกเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ไม่อาจจะทำให้เราไม่รู้ว่าเราคือพลังงาน แต่สิ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังเป็นประสบการณ์ให้ฟังก็คือว่า ทุกคนรู้ทุกคนคะ ประสบการณ์ของเราทั้งประสบการณ์ของเราบนโลกเนี่ยนะคะ ถูกสะสมเอาไว้ตั้งแต่ที่มีไข่กับสเปิร์มมีการผสมกันของพ่อกับแม่ถูกไหมคะแล้วก็มีการฝังที่ท้องของแม่ใช่ไหมทีนี้พอมีการไข่กับสเปิร์มมีการฝังกันที่ท้องที่มดลูกของแม่ ฉะนั้นแล้วมันก็คือเป็นการก่อกำเนิดเซลล์หนึ่งเซลล์ขึ้นมา เซลล์หนึ่งเซลล์ ก็คือจะมีข้อมูลต่างๆใช่ไหมในเซลล์หนึ่งเซลล์นั้นก็จะมีข้อมูลเรื่องอะไรคะลักษณะผิวลักษณะผมลักษณะสีตาลักษณะรูปร่างอะไรต่าง ๆ มันก็คือจะก่อกำเนิดขึ้นมา แล้วเซลล์มันก็จะมีการขยายออกไปใช่ไหมมีการขยายแตกตัวไปจากจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกอะไรประมาณนะคะแปดไม่ใช่สิ ประมาณนั้นนะคะเอ่อก็คือขยายต่อไปเรื่อยๆ ทีนี้พอมันมีการขยายต่อไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันเซลล์บอดี้นี้นะ เพราะว่าเซลล์กับฟอกไข่กับสเปิร์มมีการผสมกันถูกไหมคะ แล้วก็คือจะมีการขยายออกไปเซลล์มีการเจริญเติบโต ซึ่งตรงซึ่งเซลล์มีการเจริญเติบโตมาเป็นเด็กเป็นเบบี้เนี่ยนะคะ นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ก็คือว่าหุ่นยนต์ชีวภาพมีการทำงาน เพราะว่านั่นคือ ขณะที่มีการผสมกันอตอนที่มีการผสมกันแล้วเกิดเซลล์ขึ้นมา อันนี้มันก็คือมันเป็นเหมือนระบบอะทุกคนนึกภาพออกไหมว่าอย่าเพิ่งคิดอย่าคิดว่าเราเป็นร่างกายนี้นะคะ DNA ต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แอดมามารังก็คือเราเนี่ยเป็นหุ่นยนต์เพื่อให้แอดมามารังนั่นเองนะคะ ทีนี้เมื่อไข่กับสเปิร์มมีการผสมกัน ข้อมูลต่างๆจากพ่อและแม่ใช่ไหมหมายถึงว่าข้อมูลต่างๆ จากหุ่นยนต์ของจากหุ่นยนต์แม่หุ่นยนต์พ่อมาผสมกันแล้วก็นั่นเป็นหุ่นยนต์ของลูก ซึ่งในหุ่นยนต์ของลูกก็คือจะมี DNA อะไรต่างๆก่อกำเนิดมาใช่ไหมทีนี้พอมันมีการฝังตัวอยู่ในอยู่ในท้องของแม่อยู่ในมดลูกของแม่ใช่ไหมคะแม่เองแม่ก็มีประสบการณ์ของแม่ไปเรื่อย ๆ แม่ก็มีประสบการณ์กับพ่ออยู่กันไปทุกวันครอบครัว ลูกคนอื่น ๆ ปู่ย่าตายาย รอบ ๆ เพื่อนที่ทำงานอะไรของพ่อของแม่อะไร ที่อะไรที่แม่พ่อมีประสบการณ์เนี่ยนะคะ ทุกอย่างพลังงานพลังงานทุกอย่างของพ่อกับแม่ DNA ของเบบี้อ่อเบบี้ที่อยู่ในท้องของแม่ ก็จะเป็นการดูดซับพลังงานเหล่านั้นเข้ามาในตัวของพ่อกับแม่ เราเคยได้ยินคำว่า ลูกจะลูกอลูกไม้หล่นไม้ไก่ต้นคือลูกเนี่ยจะมีลักษณะบุคลิกต่าง ๆ เนี่ย แต่ละคนก็คืออาจจะไปก๊อปปี้บุคลิกนั้นบุคลิกนี้ของพ่อแม่มาลูกแต่ละคนอาจจะไปคือเหมือนพ่อแม่ลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นลักษณะก็คือว่าอาจจะมีนิสัยหรืออะไรบุคลิกอะไรต่างๆนะเหมือนพ่อแม่อาจจะไปก๊อปส่วนนั้นมาส่วนนี้มา อาจจะไม่ได้ก๊อปเหมือนกับเหมือนกันทุกคน แต่ว่าจะเป็นก๊อปบางส่วนของพ่อแม่เนี่ยมาเป็นบุคลิกของตัวเองถูกไหมคะหรือไม่ว่าจะนิสัยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นการก๊อปมา สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า ในการในการที่เรามีประสบการณ์เป็นร่างกายพอเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเป็นบุคคลขึ้นมาหนึ่งบุคคลนะประสบการณ์ต่างๆ ในโลกบนโลกใบนี้สะสมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ อันนี้แพดดี้ไม่ได้พูดถึงประสบการณ์จากดาวอื่นโลกอื่นก่อนนะเราเอาเฉพาะแค่เป็นฟิสิกอลบอดี้นี้ก็เฉพาะฟิสิกอลบอดี้นี้เท่านั้นนะคะทีนี้ประสบการณ์ต่างๆของเราพอเราเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าพลังงานต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆของเราที่ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่มันมีการสะสมแล้วก็คือเป็นพลังงานต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในร่างกาย เป็นพลังงานที่อยู่ในร่างกายของเรา คือเบื้องหลังอวัยวะทั้งหมดนะทุกคนอย่างที่แพรรี่บอกอวัยวะต่างๆ เนี่ยมันก็คือพลังงานถูกไหมฮะเป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่มีความถี่เหมือนกันก็คือเกาะมาเป็นก็คือมาเกาะเป็นความถี่เดียวกันอย่างเช่นหัวใจตับปอด ลำไส้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความถี่เดียวกันเขาเลยมารวมกัน แต่เบื้องหลังการที่ความถี่ต่างๆ มาเกาะเป็นอวัยวะต่างๆ แล้วเบื้องหลังทั้งหมดก็คือเป็นพลังงาน ซึ่งเป็นพลังงานก่อนที่มันจะเป็นตะกร่นะทุกคนมันก็คือจะเป็นพลังงานที่คอยซัพพอร์ตอะไรไว้ทุกอย่าง เวลาที่เราอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะคะเราเองอ่ะเราจะไปซึมซับบรรยากาศ คือนักขนาดนั้นน่ะทุกอย่างมันคือเขาเรียกอะไรมันทำงานเป็นอัตโนมัติแพรรี่จะบอกอย่างนี้นะ เมื่อ มีสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆของ พ่อแม่เกิดขึ้นอะไรต่างๆ เนี่ย เราเบบี้เนี่ยนะคะที่อยู่ในท้องเนี่ย เราจะเราจะบันทึกพลังงานต่างๆ เหล่านั้นเน่ยเข้ามาไว้ในตัวของเราเองนะคะ ทีนี้มันเหมือนกับว่าเราเราเริ่มมีการสะสมสนามสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเราจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าพอมีประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ขึ้นมา เราก็จะเหมือนกับสร้างสร้างขั้วแม่เหล็กขึ้นมา เราจะสร้างอยู่ในร่างกายของเราคือเป็นพลังงานสร้างอยู่ในเนี่ยในพลังงานในของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะเรา อวันที่จะ ดูดพลังงานที่เหมือนกันเข้ามา หรือรอวันที่จะผลักพลังงานที่มัน หรือรอวันคือ รอวันที่มันจะดูดพลังงาน รอวันที่เพราะพลังงานที่มันมีการส่งออกและมันมีการนำเข้าเสมอถูกไหมคะนั่นเหมือนกับว่าพลังงานที่เรารับพลังงานจากอะไรต่างๆ ที่เราเอาพลังงานของ ประสบการณ์ของพ่อแม่เข้ามาใน ในพลังงานในของตัวเราร่างกายเราตั้งแต่เป็นเบบี้แล้วนะคะ พลังงานนั้นมันมีการนำเข้ามาในตัวของเรา พลังงานนี่เหมือนแท่งแม่เหล็กตัวนี้มันจะรอดูดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มันเหมือนกันนะเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น เพราะการที่เราจะมารันบอดี้ที่ lower world เราจะต้องมีประสบการณ์ทางกายภาพถูกไหมคะฉะนั้นแล้วเราต้องมี information ไงเราจะต้องมีข้อมูลในการที่จะเรามารันบอดี้นี้ได้ แต่ไออินโฟเมชันและข้อมูลต่างๆคือมันจะสมออกมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมด แต่ด้วยว่าโลกของเรามันเป็นภาวะที่มันมีทั้งบวกและลบ เราก็เลยสะสมพลังงานที่มันเป็นภาวะทั้งบวกและลบ ทีนี้ ในในประสบการณ์คือสมมุติว่าสมมุติว่า แม่คนหนึ่งมีลูกหลายคนถูกไหมคะในช่วงชีในช่วงลูกคนหนึ่งที่แม่มีประสบการณ์แบบนั้น ลูกเนี่ยก็คือจะไปเหมือนกับว่าเป็นบันทึกก็คือเหมือนกับเป็นแทะเป็นสร้างสนามพลังงาน แต่ละเรื่องเนี่ยไว้ในร่างกายของลูก พอลูกอีกคนหนึ่ง พอมีลูกอีกคนหนึ่ง ลูกอีกคนหนึ่งก็คือ ขนาดนั้นพ่อกับแม่มีประสบการณ์แบบไหนถูกไหมแล้วกับพี่อีกคนหนึ่งหรือญาติอะไรอีกคนหนึ่งมีประสบการณ์อะไรแบบไหนรอบ ๆ ตัวของเบบี้เนี่ยเบบี้ก็จะบันทึกร่างก็คือจะบันทึกพลังงานนั้นอะสนามพลังงานตรงเนี้ย ไว้ในร่างกายของเบบี้เอง อันนี้แพรรี่พูดได้ฟังจาก อันนี้คือเป็นบอกก่อนนะ มันคือจากประสบการณ์ตรงของแพรรี่ อาจจะต่างกับของแต่ละคนอันนี้แพรรี่ไม่ทราบทุกคนก็คือจะต้องไปหาตัวตน ต้องมีประสบการณ์ตรงเป็นของตัวเองนะคะ ทีนี้มันมันอ่อ amazing มากทุกคน amazing ก็คือ มันไม่น่าเชื่อว่าประสบการณ์อะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ มันสามารถจะ ลูกอ่ะจะมีประสบการณ์ตรงเหมือน จะมีประสบการณ์เหมือนแม่ได้ อย่างคนในครอบครัวสังเกตไหมว่าเราจะเดินบนเส้นทางที่คล้ายๆกับคนในครอบครัวกับพ่อแม่ หรือคนในครอบครัวของเรา ยกตัวอย่างเช่น อันนี้แพรรี่พูดด้วยความเคารพนะคะ ทุกคนพูดด้วยความเคารพขอให้เข้าใจด้วยว่า อย่างมีประสบการณ์สมมติในครอบครัวสมมติในครอบครัวหนึ่งถ้าเกิดว่า อันนี้ต้องขออนุญาตนะยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดเจนนะอย่างครอบครัวหนึ่งอะสมมติว่าเกิดมาแล้วเป็นภรรยาเบอร์สองอย่างเงี้ยเราก็เคยได้ยินว่าพอลูกเกิดมาเราก็จะทำตัวเป็น มันก็คือเป็นพลังงานจะดึงไปทำให้เรามีพฤติกรรม ทำให้เราเหมือนกับเป็นเบอร์สองด้วยอะไรประมาณแบบนั้นนะคะหรือในครอบครัวหนึ่งมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรพอลูกเติบโตขึ้นมา ลูกก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันกับ พ่อหรือกับแม่ อย่างเช่น ถ้าครอบครัวหนึ่ง อันนี้แพรลี่ไม่ได้บอกว่ามันตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะ มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แล้วมันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่าเขาในเมื่อเขามีพลังงานแบบนั้นอยู่ในตัวของเขาอ่ะมันเป็นพลังงานที่คอยสะสมคอยดูดสิ่งต่าง ๆ เข้ามาเพื่อให้เขามีประสบการณ์ ถ้าเขาเบี่ยงเส้นทางได้เขาแมนิเฟสเขาไม่ต้องการประสบการณ์แบบนั้นได้ อันนั้นชีวิตเขาก็จะเปลี่ยน แต่สิ่งที่แพรลี่จะพูดก็คือว่าเป็นเพราะว่าเรา เราเราไม่รู้ตัวว่าเรามีพลังงานเหล่านั้นสะสมในร่างกายของเรา อย่างคนที่อันนี้ต้องขออนุญาตนะ อย่างคนที่ครอบครัวไม่ได้เขาเรียกอะไรครอบครัวต้องแยกกันอะไรประมาณแบบนี้ ด้วยเหตุว่าไม่เข้าใจด้วยเหตุผลอะไรต่าง ๆ อันนี้คือคุยกันด้วยความเรสเพคนะคะ ทุกคน ทีนี้ในการในการที่เราจะในการที่เราจะ แตกหักแตกแยกกันอะมันมีปัญหาอยู่แล้วถูกไหมคะทุกคนก่อนที่มันจะแตกหักแตกแยกกัน มันมีปัญหา ทีนี้ปัญหาในสมมติเรามีปัญหาขนาดท้องจริงๆ แล้วมันตั้งแต่ขนาดท้องแล้วก็ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะแต่ว่าจะบอกให้ว่าพลังงานมันสะสม ตั้งแต่มันมีการปฏิสนธิแล้ว ทีนี้สมมติพ่อแม่มีปัญหามีการทะเลาะกันที่เขาบอกว่าต้องระวังอารมณ์ของเด็กถูกไหมเวลาที่พ่อแม่มีปัญหาอะไรกัน พ่อแม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยลูกเอง ก็ไปสร้างสนามพลังงานของการทะเลาะกันไว้ข้างในร่างกายของตัวเอง นึกภาพออกไหม เพราะนั่นคือประสบการณ์ที่เด็กที่เบบี้เขาไปแอบสอบเข้าไปดึงไว้คือเขาสร้างแท่งแม่เหล็กเอาไว้สร้างสนามพลังงานไฟฟ้า ว่าอ๋อนี่มันเป็นพลังงานที่คือคือการเรียนรู้ว่าทุกคนมันก็คือการดูดพ่อแม่ส่งพลังงานออก ลูกดูดพลังงานนั้นเข้าพอถึงเวลาแล้วลูกก็จะดูดดึงก็ดูดดึงก็ดูดพลังงานแบบนี้เข้าออกเข้าออกร่างกายตัวเอง ทีนี้ในเรื่องในเมื่อ ประสบการณ์เหล่านั้น เด็กที่อยู่ในท้องใช่ไหมก็คือก็คือจะมีการสะสมพลังงานเหล่านั้น พอเติบโตขึ้นมา ตัวเองก็อาจจะไปเจอสภาวะที่ทำให้ตัวเอง ต้องทะเลาะแล้วก็คือต้องแยกกันได้ เช่นกันเพราะว่ามันมีพลังงานเดิมเนี่ยมันซัพพอร์ตอยู่ในร่างกายคือไปดูดเนี่ยการที่เราไปดูด อย่างพลังงานที่โอเค อย่างพลังงานพลังงานที่ทำให้มันเกิดการทะเลาะมันมีตรงนี้อยู่แล้วมันก็จะไปหาแมทช์กับพลังงานที่ทำให้เกิดการทะเลาะทุกคน มันเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของอะไรอ่ะอันนี้คือข้อมูลมันเป็น เ็นแบบนี้เราจะไปดูดข้อมูลที่มันเหมือนเหมือนกันนะเข้ามาหาเราตรงนี้ซะเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์เพราะเรามีข้อมูลตรงนี้เตรียมที่จะเรียนรู้ถูกแล้วอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้โอเคบุคลิกต่าง ๆ อันนั้นคือก็คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น แล้วทำไมทุกคนสังเกตไหมว่าไม่ใช่สังเกตแล้วแต่คนนะอย่างบางครอบครัว ลูกเดินเหมือนพ่อเหมือนแม่เดะเลยอะบุคลิกต่าง ๆ เหมือนพ่อเหมือนแม่เลย เอ่อมันเกิดจากอะไร ทุกคนจะมองถ้าเกิดว่าเรามองทางโลกทางกายภาพ เราจะบอกว่ามันเกิดจากการที่เด็กเห็นเด็กอะไรถูกไหมถ้าเราพูดทางกายภาพพูดแบบพูดแบบนั้นก็ได้เหมือนกัน แต่ในทางพลังงานทุกคนมันคือการก๊อปปี้กันทางพลังงานฉะนั้นแล้วอย่างเวลาที่พ่อแม่มีปัญหา พ่อแม่ หรือไม่ต้องมีปัญหาอะไรก็ได้นะ คือคิดอะไร ทำตัวแบบไหนหรือบางครอบครัวที่ไม่ได้มีปัญหาแบบไหนลูก อย่างครอบครัวที่อบอุ่น ลูกก็จะมีบุคลิกที่อบอุ่น เพราะมันเป็นการก๊อปปี้พลังงานกันมา ทีนี้อย่างในภาวะที่เอาพาริพูดถึงในภาวะที่มันมันมีปัญหานะถ้าเกิดมันมีปัญหามันไม่มีอะไรต้องคุยนะทุกคนอย่างในภาวะที่มันเป็นปัญหามันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันจะมันก็คือในในร่างกายที่เราสะสมเป็นพลังงานเป็นข้อมูลทางพลังงานเนี่ยนะคะหนึ่งระบุคลิกก็คือจะได้มาก๊อปมาจากพ่อแม่คนรอบข้างครูพอเราเติบโตออก ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็สิ่งแวดล้อมรอบข้างเพราะทุกอย่างมันคือพลังงาน แต่ที่เราเห็นเห็นเป็นกายภาพใช่ไหมเราเห็นคิดว่าอยู่ในท้องพ่อท้องแม่แล้วก็เป็นอย่างหนึ่งแต่พอออกมาข้างนอกก็เป็นอีกโลกหนึ่งจริง ๆ แล้วมันก็คือเป็นโลกของพลังงานทั้งหมด มันเป็นโลกที่ ที่มันเหมือนกับเป็นมายา แต่จริงๆ แล้วมันคือเป็นพลังงานทั้งหมดเพราะถึงจะอยู่ในท้องอยู่นอกท้องมันก็คือพลังงาน สิ่งต่างๆ ที่เราเห็นทุกคนเห็นพารีเป็นร่างกายเห็นเป็นกองต่างๆ มันก็คือพลังงานทั้งหมดเบื้องหลังก็คือพลังงานทั้งหมด ทีนี้พอเด็กออกมาในออกมาจากในท้องอะออกมาคลอดออกมา แม่คลอดลูกออกมาใช่ไหมฮะพลังงานต่างๆ สิ่งต่างๆเนี่ยสนามพลังงานต่างๆ จะค่อยๆถูกสร้างอยู่ในร่างกายของ ของลูกอะ่ะมันจะมีการสะสมพลังงานเรื่องราวต่างๆ เหมือนเป็นสร้าง เอาไปเอาแผ่นแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กต่างๆใส่เข้ามาในร่างกายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั่นก็คือเป็นการสะสมก็คือเป็นเป็นการสะสมประสบการณ์ เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์บนโลกใบนี้ แต่อย่างที่บอกเพราะโลกมันเป็นทั้งภาวะบวกและภาวะลบ ก็เลยทำให้เราออกในภาวะที่มันทั้ง อาจจะไม่ได้แฮปปี้ทั้งหมดนะคะในชีวิตนี้ ทีนี้เวลาที่เราอันนี้แพทย์ย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ภาวะที่อยู่ในท้องของแม่นะ มัน Amazing มากทุกคน อย่างชีวิตชีวิตของแม่ ช่วงชีวิตของแม่ช่วงหนึ่งนะคะ แม่ดำเนินชีวิตแบบนี้ ชีวิตของเราเองพอเราพอเราถึงจุดจุดหนึ่งปรากฏว่าเรามีประสบการณ์ตรงนั้นเหมือนกับแม่เลยทุกประการ ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนึกออกไหมคะทุกคน แต่เป็นเพราะว่าในสนามพลังงานของเราอ่ะมันมีประสบการณ์เหล่านี้มันมีขั้วแม่เหล็กที่จะดูดทาให้ประสบการณ์ที่แม่มีมาเกิดกับประสบการณ์ที่เรามีแพรได้พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนไปโทษ พ่อโทษแม่ โทษพ่อโทษแม่ก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่เราก็ไม่รู้โทษปู่ย่า พ่อแม่เราก็ได้มาจากปู่ย่าตายาย โทษปู่ย่าตายายก็ไม่ได้เพราะปู่ย่าตายายก็ไม่รู้โทษ ทั่วเท่าไหร่ก็ไม่ได้ คือมันก็ไม่ต้องโทษทุกคนนะคือย้อนกลับไปไกลมากไม่ต้องไปโทษใครเลย แต่ขอให้เราเข้าใจว่าระบบมันเป็นแบบนี้ แล้วเราจะมาแก้ระบบนี้กันได้ยังไงนั่นเองนะคะ ทีนี้ประสบการณ์ต่างๆ อย่างเวลาประสบการณ์ต่างๆที่ที่คู่คู่หนึ่งดำเนินดำเนินดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลถึงเบบี้ในท้อง ใช่ไหมอินโฟเมชันต่างๆ ที่พ่อแม่มีอยู่ แล้วเราจะได้ยินคำว่ากรรมพันธุ์ใช่ไหมยังบอกว่าโอเคในครอบครัวนี้นะ เอ่อกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานใช่ไหมกรรมพันธุ์เป็นหัวใจเป็น เอ่อเป็นมะเร็งเป็นอะไรประมาณแบบเนี้ยสิ่งต่างๆอ่ะทุกคนอันนี้พูดถึงเรื่องของกรรมพันธุ์นะเพราะว่ามันเป็นพลังงานเวลาที่เราอยู่ในร่างกายของเราอ่ะพลังงานต่างๆอ่ะพลังงานต่างๆที่พ่อแม่ต่างๆ มีประสบการณ์เอาไว้เนี่ยนะคะมันจะส่งผลก๊อปปี้มาที่พลังงานของเบบี้ที่อยู่ในท้องอย่างเวลาที่พ่อแม่หรือ ต่อเวลาที่โอเค เราพูดถึงแม่นะเพราะแม่เป็นคนที่มีลูกอยู่ในท้อง แต่ไม่ได้บอกให้โทษแม่นะคือจะโทษแม่ไม่ได้ก็คือว่ามันมีสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้แม่คิดและแม่กระทาแบบนั้นด้วยนะคะไม่เราไม่โทษแม่เราไม่โทษใครนะคะ แต่เราพูดให้ฟังในแง่ของพลังงานการสะสมพลังงานของของพวกเราในร่างกายเนี่ยนะคะ อย่างเวลาที่แม่เนี่ย แม่มีความเครียด หรือแม่มีความกลัวหรือแม่มีปัญหาอะไรต่าง ๆเนี่ยแล้วมีเบบี้อยู่ในท้องเนี่ยนะคะ นั่นคือพลังงานตรงนั้นนะจะส่งผ่าน สมมุติว่าแม่มีความเจ็บปวด มดลูกหรือแม่มีการเจ็บปวดหัวใจ พลังงานต่างๆเหล่านั้นนะ่ะก็จะไปบันทึกอยู่ที่ที่ที่ตัวเบบี้อ่ะทุกคนมันเป็นฐานข้อมูลไงมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นโรงงานใหม่ไงทุกเออมันเป็นคอมคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่อย่างเงี้ยมันกำลังมีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เกิดขึ้นมา และกำลังมีการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอ่ะลงไปในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพิ่งได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มา ข้อมูลโปรแกรมต่างๆ ก็ถูกดาวน์โหลดลงไปในคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นจะดูดทุกพลังงาน านทุกโปรแกรมในขณะนั้นเพราะมันเป็นเครื่องที่แหมเมมโมรียังยังว่างอะนะคะ ทุกคนยังสามารถจะดาวน์โหลดได้เลย ทีนี้พอไม่ว่าพ่อแม่แม่มีภาวะอะไรก็แล้วแต่นะพลังงานตรงนั้นเนี่ยมันก็คือจะโหลดแล้วมันจะติดอยู่ใน อยู่ในในบอดี้เนี่ยนะคะ ของเราของเบบี้ของเบบี้ฉะนั้นแล้วเนี่ย พอลูกเติบโตมา ลูกก็จะดำเนินชีวิตที่จะคล้ายๆ พ่อแม่ คล้ายๆ ครอบครัวตัวเอง อย่างที่บอกอ่ะอย่างที่เคยพูดเรื่องของจิตสำนึกจิตใต้สำนึกที่บอกว่าคนที่เกิดในครอบครัวรวย อานนี้เขาด็อกเตอร์ก็พูดไม่พานี่พูดนะ โง่แค่ไหนถ้าเกิดในครอบครัวรวยก็รวย เพราะว่าเห็นวิธีการแล้วก๊อปปี้มาถูกไหมฮะส่วนคนที่เกิดในครอบครัวจน ยังไงก็จนถ้าไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้รวยขึ้นมา อันนี้พูดได้ฝังนะคะอย่างเช่นการพลังงานต่างๆที่สะสมไปในตัวแม่อย่างเวลาแม่มีความทุกข์ความเครียดอะไรต่างๆ หรือแม่มีปัญหาในเรื่องของมดลูก เรื่องของหัวใจ เรื่องของเอ่อเรื่องของอะไรอ่ะ อะไรความดันอะไรต่าง ๆ เนี่ยนะคะ หรือว่าพ่อเองมีปัญหาอะไร เพราะว่าทุกคนเราเห็นเป็นกายเนื้อแล้วรู้สึกว่ามันแยกกันอยู่ถูกไหมแต่จริงๆแล้ว พ่อก็คือก้อนพลังงาน แม่ก็คือก้อนพลังงานพลังงานมันเหมือนกับส่งผ่านแบบออสโมซิสทุกคนมันทะลุทะลวงกันได้หมดเลยนึกออกไหมคะทีนี้อย่างเวลาที่แม่ มีภาวะอะไรต่างๆ ที่อย่างมีความเครียด ความเครียดนั้นก็จะไปลงที่ อะไรหัวใจได้อะไรที่ตับปอดอะไรได้แม้พ่อสุบุรีบุรีควันมาก็คือเข้าไปก็คือเป็นการเข้าไปในร่างกายของลูกใช่ไหมมันเป็นพลังงานมันก็สะสมว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราเก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้ว เดี๋ยวเราก็คือ พอเราเติบโตมาเราก็จะใช้ชีวิตเราก็จะแสดงออกตามพลังงานในข้อมในฐานข้อมูลของเราที่เรามีไงพอเราเติบโตมาปุ๊บเราก็ ประสบการณ์ตรงแบบนั้นดูที่เราไม่รู้เลยนะคะ ทีนี้อย่างในเรื่องของเออเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะพรอตั้งแต่อยู่ในท้องอะ่ะอย่างแม่มีอาการสมมติว่ามีความเครียดมีความอะไรขึ้นมาใช่ไหมแม่จะมีปัญหาเรื่องของออทำให้เกิดเป็นเบาหวานใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันเกิดจากพลังงานทั้งหมดฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ที่ความเครียดต่างๆ มันก็จะเข้าไปเก็บอยู่ในข้อมูลของเซลล์ที่เป็น DNA ของพวกเราด้วย หรือบางคนที่บอกว่าพ่อแม่แม่มี ผู้หญิงหลายคนนะก็จะมีภาวะเรื่องเกี่ยวกับมดลูกอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมคะ เพราะในภาวะนั้นนะเราไม่รู้ว่าแม่ของเราเครียดหรือเจอกับภาวะอะไรบ้าง ฉะนั้นแล้วมันจะมีการส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มายังตัวเด็ก มาอย่างตัวเบบี้ทีนี้ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้แพลี่ก็คือจะแบ่งเป็น2เป็น2กรณีก็คือเป็นประสบการณ์ เป็นประสบการณ์โลกภายนอก โลกภายนอกที่แพรรี่พูดถึงเหมือนกับว่าที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันน่ะนั่นคือต่างคนต่าง ก็ไปมีประสบการณ์โลกภายนอกเราไปเจอคนนั้นคนนี้ แล้วเราก็จะมีประสบการณ์คล้ายๆกับคนในครอบครัวของเราหรือแม่ของเราหรือพี่ๆของเรานะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ DNA เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่ในร่างกายของเรา ทีนี้ในภาวะที่เราตั้งแต่เราอยู่ในท้องเนี่ยนะคะตั้งแต่ภาวะที่เบบี้อยู่ในท้องของแม่เนี่ยเบบี้จะไปไปสะ สมพลังงานต่าง ๆ ไม่ว่าเรื่องของการคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย จะมีการเจ็บปวดร่างกายใช่ไหมคะ มันจะมีการคิดการอะไรท้อมันจะมีการคิดการกังวล การคิดการกังวลต่าง ๆ มันเป็นพลังงานก็คือคอมพิวเตอร์ เครื่องใหม่มีการสะสมพลังงานนั้นข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ นั่นหมายความว่าข้อมูลนั้นก็คืออยู่ในเซลล์อยู่ใน DNA ของเบบี้ด้วย พอเบบี้ออกมามีชีวิต เบบี้ก็คือจเจริญเติบโตไปเข้าโรงเรียนเป็นประสบการณ์ทำงงทำงานเจอนู่นเจอนี่ แต่ทั้งหมดมันเป็นข้อมันมีฐานข้อมูลอยู่ในเบบี้อยู่แล้วไงฉะนั้นแล้วประสบการณ์ต่าง ๆของเบบี้จะไปดึงข้อมูลที่มันทำให้คล้ายกัน อย่างจะมี มีประวัติครอบครัวคล้าย ๆ กันถูกไหมก็ลูกลูกเจริญตามเส้นทางของออพ่อกับแม่เคยได้ยินคำนี้ไหมที่บอกว่า พ่อเจ้าชู้ระวังกรรมมาลงที่ลูกนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่คนโบราณก็พูดเป็นไว้ใช่ไหม ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังว่า เพราะว่าในฐานของลูกเนี่ย ในฐานข้อมูลของเบบี้เนี่ย มันก็คือมีข้อมูลแบบว่า พ่อเจ้าชู้ในขณะเดียวกันนะตัวเองเนี่ย คนที่เป็นลูกเนี่ย ก็จะไปดูดคนที่เจ้าชู้เข้ามา คือตัวเองไม่ได้ชอบคนเจ้าชู้นึกออกไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะ ตัวเองตัวเบบี้เนี่ยไม่ได้ชอบคนเจ้าชู้แต่ด้วยเรื่องของพลังงานมันมีฐานข้อมูล แม่เหล็กกับแม่เหล็กก็ไม่ถึงกับสนามพลังงานกับสนามพลังงานเป็นสนามพลังงานที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วมันก็จะเป็นดูดข้อมูลที่มันเหมือนเหมือนกันใกล้ๆ กันอ่ะ เข้ามาในชีวิตของเรา ทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมดังนั้นแล้วมันเหมือนกับว่า เอ๊ะทำไมเรา เรา เราดำเนินชีวิตบางคนบอกว่าเลือกสามีคล้ายๆลักษณะบุคลิกคล้ายๆ พ่อหรือคล้ายๆ ปู่คล้าย ๆ คนในครอบครัวคล้ายๆ พี่ชายอะไรประมาณแบบเนี้ยเพราะมันมีฐานข้อมูลแล้วเราก็แสดงตัวออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนึกออกไหมคะ พอเจออีกที แล้วทีนี้ มันโลกอ่ะนะโลกก็คือเป็นโลกของเราที่มันเป็นโลกของลบๆไง ทีนี้ไอ้สนามพลังงานที่มันเจอแบบนั้นะมันก็จะเหมือนกับคนบนโลกไงพอมันเจอกันนะมันก็ ทะเลาะกันมันก็ปัญหานู่นปัญหานี่มันเกิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอะไรแล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็คือมันเป็นสนามพลังงานที่มันมีข้อมูลอยู่แล้ว อันนี้แพทลี่ไม่ได้พูดถึงว่ามันมีการโหลดจากแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเราอีกนะเอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกรรมพันธ์บ้างทีนี้กรรมพันธ์ข้อมูลทางกรรมพันธ์ที่มันเจ็บป่วย ที่ New Study เขาบอกว่ากรรมพันธ์มีผลเพียงแค่ 5%แต่ 95%ก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมแต่ในความเข้าใจของแพทลี่นะวันนี้นะคะทุกอย่างมันเกี่ยว ข้องกันหมดเลยโอเค กรรมพันธุ์ก็คือว่าเราได้มาแล้วจากจากภาวะที่เราอยู่ในตอนที่เรามีการปฏิสนธิใช่ไหมเบบี้ยงมีการปฏิสนธิเราได้ข้อมูลมาละจากพ่อจากแม่จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรามีการโหลดโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ละเบบี้โหลดโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว พอเบบี้โหลดเออเบบี้คนนั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ ข้อมูลในโปรแกรม ไอ้แม่ขั้วแม่เหล็กต่างๆหรือสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นข้อมูลที่ได้สะสมมาตั้งแต่เด็กๆ้วตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยมันจะมีการดูดพลังงานที่เหมือนกัน เพื่อให้มามีประสบการณ์ใช่ไหมอย่างแม่มีปัญหากับคนลักษณะแบบนี้ สมมตินะพ่อมีปัญหาคนลักษณะแบบนี้ พลังงานมันมีเหมือนแล้วมันก็จะดูดคนแบบนั้นนะให้เข้ามาในชีวิตเรา ให้เราได้มีประสบการณ์แบบนั้นได้ เช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันอ่า ทีนี้ในเรื่องของสุขภาพคือเรามีเราเราบอกว่าเราจะมีเซลล์ที่ทำให้มันมีปัญหาสุขภาพตรงนี้ได้ เพราะว่ามันมีการก็เรียกเป็นกรรมพันธุ์งี้ยมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมที่ทำให้มันมีผลได้ ทีนี้เขาเลยบอกว่าใน New Study เขาบอกว่ากรรมพันธุ์มันมีผลแค่ 5%แต่ที่เหลือมันคือสิ่งแวดล้อมทีนี้ที่เหลือคือสิ่งแวดล้อมขนาดเดียวกัน เพราะอย่างที่แพนนี่บอกไอ้กรรมพันธุ์ ข้อมูลมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว แล้วเราก็คือจะดึงสนามพลังงานที่เป็นสนามพลังงานเดียวกับ ในสนามพลังงานในร่างกายที่เราสะสมเอาไว้ ข้อมูลเนี้ยก็คือจะดึงมาทำให้เราได้มีประสบการณ์ ทีนี้การมีประสบการณ์ มันจะเกิดภาวะอะไรเพราะข้อมูลข้อมูลที่มา มันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลบวกนะ มันก็เป็นข้อมูลลบที่เป็นบันทึกลบอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้ดึงประสบการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิต ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เกิดทำให้เกิดความเครียดความกังวล ความกลัว แล้วก็ทำให้เราได้เจ็บไข้ได้ป่วย มันก็จะไปตามบอกว่าอ๋อครอบครัวนี้นะเป็นโรคเออเขาเรียกโรคกรรมพันธุ์จะเป็นโรคนี้ โรคนี้อะไรโรคทางกรรมพันธุ์เป็นโรคนั้นโรคนี้ เราคนที่มีเกิดมาในครอบครัวนี้เลยมีโอกาสที่จะเป็นโรคตามที่เราบอกว่าครอบครัวเราเป็นกรรมพันธุ์เราเป็น เพราะมีเพราะเรามีสนามพลังงานนั้นอยู่ในตัวของเรา แล้วเราไปดูดสนามพลังงานนั้นเข้ามา เซลล์ส่วนหนึ่ง แล้วเราก็ไปดูดประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นเข้ามา ทีนี้ถามว่าไอ้นิวสตัดดี้บอกว่า สิ่งแวดล้อมมีผลมากกว่าที่ 95%ทีนี้ตัวเราเองนะคะ จริงๆ แล้วที่ที่แพทที่บอกมันจะเกี่ยวข้องทั้งหมด เราเองอะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะมีชีวิตแบบนั้น เราเองจะต้องมีการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมถูกไหมก็คือโดยการที่เราไม่ไปโฟกัสเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ถ้าเราอยู่ใกล้แล้วเราจะมีปัญหางานนี้ทำให้เราเครียดทำให้เรามีปัญหาฉะนั้นแล้ววิธีการคิดของเราว่าเราจะออกจากภาวะ เราจะออกจากสิ่งแวดล้อม หรือเราจะออกจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้ยังไง อันนั้นก็คือเป็นการตัดคือเป็นการปรับเปลี่ยนสนามพลังงานทุกคน เข้าใจไหมคะถ้าเกิดว่าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนสนามพลังงาน ถึงแม้ว่าข้อมูลในข้อมูลสนามพลังงานในร่างกายของเราจะเป็นข้อมูลแบบเดิม แต่ด้วยว่าเราคือพระผู้สร้าง เราคือโคครีเอเตอร์ เราสามารถจะเปลี่ยนสนามพลังงานนั้นได้ ให้ไปเรียนเรื่องของคอสอไลน์บีอิงฮูยูอาร์น่าจะได้เข้าใจระบบในการบันทึกร่างกาย ซึ่ง ซึ่งทุกคนคะระบบประสาทในร่างกายของเราเนี่ยนะคะเป็นการบันทึก เมื่อกี้ถารีพูดถึงพลังงานนั่นที่กลับมาในเรื่องของเรื่องของกายเนื้อนิดหนึ่งนะคะ ระบบประสาทต่างๆ ในร่างกายของเรานั่นแหละค่ะเป็นการบันทึกบันทึกเรื่องราวบันทึกบันทึกเขาอะไรนะบันทึกเรื่องราวบันทึกพลังงานทั้งหมดตั้งแต่แม่ตั้งแต่ ตั้งแต่ปฏิสนธิพ่อแม่อะไรมา มีอะไรนะ คือถ้าเราพอถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนจะเข้าใจอะไรได้มากกว่านี้นะ ไม่ว่าเราจะไปเคลียร์ไปจับเป็นจุดพลังงานไหนทุกคน มันจะเกิดขึ้นมาเป็นภาพเป็นฉากๆเลยว่า ฉากนี้นะ มันคือตอนนั้นมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตรงนี้เกิดการนี้เกิดขึ้นตรงนู้น มันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้ทุกอย่างโอ้มันขึ้นมาเยอะแยะมากมายทุกคน นั่นคือเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ คือในขณะในส่วนของแพลลี่นะประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยในขณะที่ตัวเองเคลียร์นะตอนแรกเราก็เห็นเหมือนกับว่าโอเค เป็นชีวิตในในแค่โลกในปัจจุบันหมายถึงว่าสิบยี่สิบปีสามสิบปี อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเคลียร์เคลียร์ลงไปทุกคน มันลึกขึ้นไปจนเห็นในขณะที่อยู่ในท้อง ว่าขณะนั้นนะพลังงานต่างๆเนี่ยมันเข้ามาสะสมในร่างกายแล้วทำให้เรามีทำาให้เรามีชีวิตมีประสบการณ์บนโลกในขณะเนี้ยมันเพราะอะไร แต่พอมันเคลียร์ลึกๆลงไปทุกคนก็จะเห็นตั้งแต่นู่นก็คือโอเค มันภาวะตั้งแต่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพลังงานทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดทีนี้จุดประสงค์ที่แพนดี้อยากจะบอกทุกคนก็คือว่า พอเรารู้ถึงตรงนี้แล้วอะในร่างกายของเราเองนั่นแหละเป็นตัวบันทึก เขาเรียกอะไรบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวของเราและของสิ่งแวดล้อมของเราของครอบครัวของเราที่มันมีผลกับประสบการณ์บนโลกของเรา ฉะนั้นแล้วเนี่ยจงเปลี่ยนสนามพลังงานซะการที่เปลี่ยนสนามพลังงานก็คือเราต้องเลี่ยงการไปโฟกัสไม่เราต้องเลี่ยงหรือหลบการไปเจอการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นหรือที่แบบนั้นอีกนะคะ อย่างในเรื่องของแอตมาเหมือนกล้อง 360 องศาที่แพรรี่พูดไปใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะนะคะ กล้องเนี่ยสามร้อหกสิบองศาเนี่ยกล้องเนี่ยมันสามารถจะเห็นได้หมดทุกมุมถูกไหมคะแต่ว่าในจุดที่เราโฟกัส เรากำลังโฟกัสอยู่ที่จุดข้างหน้า เราก็คือกำลังมีประสบการณ์อยู่ข้างหน้า แต่ถามว่าอีกอีกอีกเอ่อสามร้อยแปดเอ่อ 359 องศาเนะมันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นไหม มันก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น แต่เราไม่ได้ไปโฟกัสมัน เหมือนกันตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงหน้า เราไปโฟกัสตรงจุดตรงนี้ทำให้เราแบบมีเราไปโฟกัส ตรงจุดนี้ทำให้เราเห็นปัญหานั้น ถ้าเราเปลี่ยนจุดโฟกัส ไปซะ ถามว่ามันก็ยังอยู่ในก็คือยังอยู่ในในโลกของเราในตัวเรา ถูกไหมฮะ เรามองไปอีกมุมหนึ่งเราเปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นสิ่งใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ตรงนั้น แต่มันก็อยู่ในอาณามบริเวณของเรา ก็คือเป็นตัวตนของเรา ตรงนี้มันมีปัญหาเราอยู่กับตรงนี้มันมีปัญหาปุ๊บเราลองเบเราลองเบนมา แล้วก็มาเบี่ยงมาแล้วก็ไปโฟกัสในจุดใหม่ ไปหาจุดที่ทำให้เราอยู่ได้อยู่สบายอยู่แล้วมีความสุขนะคะทุกคน อย่างที่พารี่บอกไม่ว่าคนที่จะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคนที่สุขภาพแข็งแรง หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่ว่ายังไงแล้วทุกคนบนโลกนี้จะต้องทิ้งร่างกายนี้เอาไว้เพราะเราไม่สามารถเอาร่างกายทางกายภาพของเราไปได้ ไปมีประสบการณ์อื่นได้ที่ที่ดิเมนชันอื่นเพลนอื่นหรือโลกอื่นได้ฉะนั้นทำวันนี้ให้มีความสุข อยู่วันนี้ให้มีความสุขถามตัวเองออกไปว่า เราจะอยู่อย่างมีความสุข จากวันนี้จนวันสุดท้ายของเราได้ยังไง อย่าไปโฟกัสปัญหาอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนั้นนะทำไมคนนั้นก็ทำอย่างนี้กับเรานะทำไม เขาพูดอย่างนี้กับเราหน้าอะไรเงี้ยฝึกที่จะตั้งคำถาม ทุกคนตั้งคำถามว่า เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงเราจะรักษาตัวเราเองให้เรามีความสุขได้ยังไง เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้ยังไงนะคะ ทุกคนอันนี้แพรรี่ฝากไว้เลยเพื่อ ให้เราได้มีความสุขในเรื่องของการตื่นรู้ขนาดเดียวกันนะ เรามาเจอกันแล้วก็ออกเจอนี่บ่อย ๆ นะคะ ใครมีหนังสือเอาหนุนนอนนะคะทุกคนฝึกเชื่อมต่อกับฮิวดูรายการของแพรรี่บ่อยๆ นะคะ ใครมีโอกาสมาเวิร์กช็อปหรือจะเรียนคอร์สออนไลน์แพรรี่แนะนำนะคะ ทุกคน เพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะเราไม่สามารถเอาอะไรบนโลกนี้ไปได้เลยทุกคน เราไปด้วย ได้เพียงจิตสำนึกนะคะควนเชียสเซ็ของเราเท่านั้น ว่าเรารู้มากรู้น้อย แค่ไหน ตอนนี้มันมีสิ่งต่างๆ สิ่งบันเทิงต่างๆ เข้ามาชีวิตเรามากมายเลย ให้สนใจเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้กำลังบูมเรื่องนั้นกำลังบูมทุกคนก็แห่กันไปเรียนกันไป แต่สุดท้ายอ่ะเวลาที่เราจะไปจริงๆนะทุกคนความรู้ต่างๆ ที่เรารู้กันมาบนโลกอ่ะเอาไปไม่ได้เลย มันแค่รู้ว่าแล้วคุณจะกลับบ้านยังไง คุณจะเชื่อมต่อกับซอสได้ยังไง แม้ว่าจะรู้ว่าดาวต่าง ๆ มีอยู่จริงดาวเสาร์ก็มีดาวนู่นดาวพ พฤหัสดาวนอกโลกแอนโดรเมดา จะเอากาแล็กซี่ไหนทุกดาวมีหมด รู้อีกมีกี่มิติกี่ดิเมนชัน แต่ถามว่าไปเป็นหรือยัง แล้วการที่จะไปดาวไปมิติต่างๆ เหล่านั้นได้มันต้องมีการคอนเน็กก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับบีอิงไม่งั้นเราเองก็ไปไม่ได้ ทีนี้เวลาคำว่าบีอิงที่แพรี่พูดถึงแพรี่ไม่ได้หมายถึงว่าคนบนโลกเลยนะสำหรับแพรี่นะในงานของแพรี่เวลาแพรี่ใช้คำว่าบีอิงแพรี่หมายถึงต่างดาวต่างมิติจริงๆนะคะว่านั่นคือบีอิงนะคะไม่ได้ร่างกายเหมือนคนบนโลกแล้วเราเรียกว่าเป็นบีอิงแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าไม่ว่าใคร จะตื่นหรือไม่ตื่นทุกคนคือต่างดาวต่างมิตินะคะไม่ใช่ว่าคุณตื่นแล้ว ไม่ใช่ว่าคุณตื่นแล้วเป็นซาซีไม่ใช่ว่าคุณตื่นแล้วเป็นไลท์เวิร์กเกอร์นะคะทุกคนทุกคนบนดาว เพราะทุกคนคือโคครีเอเตอร์ทุกอัตมา มารันประสบการณ์มีร่างกายมารันนะคะ ซึ่งทุกร่างกายบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต้นไม้ต่าง ภูเขาธรรมชาติอะไรต่างๆ มีแอดมามารันทั้งหมดฉะนั้นแล้วทุกคนไม่ได้มาจากโลกใบนี้เลย ไม่ว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นเราทุกคนคือโคครีเอเตอร์ เราทุกคนคือต่างดาว อย่าเรียกตัวเองว่าถ้าตื่นรู้แล้วคนอื่นไม่ตื่นนั้นก็คือไม่ใช่สตาร์ซิสไม่ใช่ไลท์เบอร์เกอร์ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นักรบแสงไม่ใช่อะไรทั้งนั้น เราทุกคนเหมือนกันไอ้คำว่านักรบแสงหรือนักรบอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ของดาว แต่ละดวงที่เราเคยอยู่มาเราอาจจะทำนู่นทำนี่ ไว้มากมายแพลลี่ก็เป็นนักลบมาตั้งหลายชีวิตหลายดาว แต่ประสบการณ์ตรงนั้นนะคะทุกคนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้เราช่วยจดจำตัวตนของตัวเราเองได้ จนมาถึงวันนี้ในเมื่อ consciousness ของ source พร้อมแล้วที่จะมาช่วยทุกคนให้มีการตื่นรู้และจดจำได้ ทุกคนขอให้ตื่นรู้อย่างถูกทาง และถูกวิธีและถามตัวเองว่าถ้าเราต้องจากโลกนี้ไปในวันนี้ หรือคนที่เรารักไปในวันนี้เราจะทำยังไงเราทำเป็นช่วยตัวเองเป็นแล้วหรือยังนะคะสิ่งต่างๆ บันเทิงต่างๆ ที่กำ ำลังเกิดขึ้นอยู่บนโลกตอนนี้ ถามว่ามันจะช่วยส่งเราให้หลุดจากภาวะนี้ ไม่ต้องกลับมาเกิดบนโลกนี้อีกได้หรือไม่นะคะ อันนี้แพรรี่ฝากไว้คิดด้วยนะคะโอเคโอเคค่ะ ก็อย่างที่แพรรี่บอกนะคะว่า ประสบการณ์ต่างๆ ของพวกเราเองที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็คือถูกบันทึกไว้ตั้งแต่เป็นเบบี้นะคะ ตั้งแต่เพราะเราได้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ใช่ไหมคะ แล้วโปรแกรมต่างๆจะถูกดาวน์โหลดลงมาในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ในเบบี้ตั้งแต่อยู่ในท้อง สิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆ ฉะนั้นแล้วคนที่เป็นคุณแม่ทั้งหลายนะคะ ก็เข้าใจคือหลายคนเป็นคุณแม่เราเข้าใจเราเข้าใจทั้งโลกนะว่า โอเคลูกจะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีนะ แต่ในภาวะ ภาวะมันมีลึกไปกว่านั้นนะทุกคน มันจะเป็นเรื่องของ การกระทำการเลือกคู่ การเลือกอาชีพ การมีชีวิตอยู่ของของของลูกๆในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้พอคุณแม่ทั้งหลาย คุณพ่อทั้งหลายที่เข้ามาสู่เส้นทางของการตื่นรู้แล้วเนี่ย ได้เข้าใจในเส้นทางของการตื่นรู้แล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะช่วยให้ลูกๆ หรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้มีการตื่นรู้เกิดในสภาพในสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมของการตื่นรู้ได้มีการเตรียมตัวพวกเขาได้มากขึ้นนะคะ ระวังเรื่องของความคิดภาวะอารมณ์ต่าง ๆ นะ ทีนี้กว่าที่ตัวเองจะรู้จะเข้าใจนี่ก็คือผ่านมานานแล้วนะคะ ทีนี้พารีก็เหมือนกับทุกคนนะก็คือต้องค่อยๆเข้าไปปรับเข้าไปแก้อะไรหลายอย่างกันนะคะเมื่อมีการตื่นรู้นะคะ ทุกคน วันนี้พารีฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ อย่างที่บอกนะคะ ใครสนใจนะซูมออนไลน์นะคะ วันที่ 18 ธันวาคมก็ติดต่อแพรรี่มาได้ แล้วก็วันที่ 28 ธันวาคมนะคะแพรรี่อยู่ที่หัวหินนะคะ เป็นกลุ่ม private session ถ้าใครต้องการก็ติดต่อแพรรี่มาได้ มันเป็นเพียงแค่ 1 วันนะคะ แต่ว่าน่าจะได้อะไรดีๆกลับไปเยอะเลยนะคะแต่นี้มีคนมีประสบการณ์เกิดขึ้นกันเยอะแยะมากมาย อันนี้คือ ต้องขอบคุณจิตสำนึกใหม่ของซอสนะคะแล้วก็ขอบคุณ Master Being ทั้งหลายนะคะ ขอบคุณสกอตขอบคุณทุกๆ บีอิงเลยที่ช่วยพวกเราในการตื่นรู้นะคะทุกคน วันนี้แพทได้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะ เราเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะ เออ พุธนี้สำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์นะไม่มีไม่ไม่มีคุยกันนะคะ เพราะว่าเราคุยกันพุธที่แล้วนะมันจะเป็นพุธวันพุธนะคะ ส่วนซูมนั่นคือเป็นอีกอย่างนึงนะคะทุกคนสำหรับคนที่เข้าทาง YouTube Member ไม่ได้นะเพราะฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะแบบ ซับซ้อนอยู่นะ คือในคือในในส่วนของแพลลี่เองทาง YouTube Member ในระบบต่างๆอะแพลลี่ไม่สามารถจะเข้าไปเซตไปดูอะไรได้ เพราะมันเซตมาจากของ YouTube นะแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยได้เก่งเรื่องของของเทคโนโลยีด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนผมยาวขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ